เห็นหน้าที่เธอมองมาไม่ต้องหลบตาฉันเข้าใจวที่ชอบมาเจอประจำก็เธอคิดถึงไง ไม่ต้องเขินหรอกนะ oh never mind never mind ที่เธอทำมันชัดมากเลยรู้ไหม ก็แพ้คนใส่ใจเพื่อนกัน ฉันว่าไม่ได้แค่ไหน call you my ชอบฉันก็พูดมา เสียเวลาจีบว่ามา เพราะว่าฉันรีบ จะรักไม่รักจะรักไม่รักแค่พูดให้ชัดไม่กัดรักสัญญา ชอบก็พูดเลย เพราะฉันรออยู่แค่คำ ว่า I love you อยากตอบเธอเหมือนกันฉันเองก็ love you too ดูแลเป็นเลิศไม่เคยจะเฟ i r รใจดีตลอดห่วงใยตลอดไม่เคยจะทำให้ hurt เป็นเพื่อนยังดีขนาดนี้ เป็นแฟนจะดีขนาดไหน อย่ามัวแต่ช้าฉันว่าเรามาคบกันเลยดีกว่านะไม่เคยหายตอบไลไวโทรเมื่อไหร่ก็รับนะ ที่ดูแลเอาใจใส่ทำให้ฉันคนเดียวมะทั้งอบอุ่น ทั้งเข้าใจนี่ไม่ใช่เล่นๆละ อย่ามาเพื่อนอย่าเลยค่ะอันนี้คือรักแล้วปะก็แพ้ ใส่ใจเพื่อนกัน ฉันว่าไม่ได้แค่ไหนขอ l l you mine ชอบฉันก็พูดมา เสียเวลาจีบว่ามา เพราะว่าฉันรีบ จะรักไม่รักจะรักไม่รักแค่พูดให้ชัดไม่กัดรักสัญญา ชอบก็พูด ฉันรออยู่แค่คำว่า I love you อยากตอบเธอเหมือนกันฉันเองก็ love you too ชอบปะเนี่ย